จากที่ลงจากดอยแม่สลองมานะครับ แล้วก็ตอนนี้เราจะมุ่งมาอำเภอแม่อายนะฮะชาตอน แล้วก็จะไปฝางต่อนะฮะพบกับไปไป างเลยนะฮะต้องจัดซีนอนแล้วครับผมโปรเจคเตอร์นะฮะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมนี่แนะนำผมได้ไหมฮะว่า ว่าควรที่จะติดแบบไหนดีนะครับสำหรับ City SV 2013นะครับเป็นรุ่นก่อน นี้เขาก็จะสวนส้มนะฮะพวกพ่อค้าส้มนะครับ ก็จะขนส่งส้มกันนะฮะ ที่ที่เห็นกันก็จะเป็นรถแบบรถกระบะแล้วมีตะแกรงข้างหลังนะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะมีคอกหลังนะภาษานักเลงรถก็แก้ง่วงนะฮะก็จิบ ชิปโค้กซีโร่นะฮะโค้กซีโร่แล้วก็โคกซีโร่แล้วก็ถั่วโกแก่ฮะโฆษณาเลยนะฮะโกแก่เซเว่นครับผมโรยเกลือ แล้วก็จะมีมะขามมาเรียกขามไง ขามที่มันเปรี้ยวๆฮะของเซเว่นนะฮะ ผมยังไม่ชอบเครื่องดื่มชูกำลังนะแล้วก็พวกเดินทางนี่อย่าเลยนะครับ พวกแอลกอฮอล์นะครับ เดินทางคนเดียวเนี่ยอันตรายนะฝากผู้ชมติดตามด้วยนะครับ กับช่องเปเป้ไดเวอร์นะฮะ ให้รีวิวรถนะครับติดต่อได้นะครับข้างล่างเลยนะครับ เบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผม ช่องเปเป้ไดเวอร์นะครับจะเหมือนกับได้แรงบันดาลใจจาก ชื่อเบบี้ไดเวอร์นะครับ ที่เป็นหนังเกี่ยวกับเด็กนะฮะที่มีผมด้อยตอนเด็กนะครับเด็กหนังเรื่อง เบบี้ไดเวอร์นะครับที่ว่าพาะประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กนะฮะ แล้วก็เสียพ่อแม่ไปนะครับ แล้วก็จะหูแบบหูจะมีเสียงหึงหึงเพราะว่าประสบอุบัติเหตุอยู่แล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นแบบเด็ก เด็กที่เข้าไปพัวพันกับแก๊งอ่าที่ว่า ป้นธนาคารอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยจะเป็นโชเฟอร์ให้กับพวกโจรโจรพวกธนาคารเงี้ยแต่ก็หนังก็สนุกดีนะฮะหากลองไปหาดูนะครับกับ Baby Diver นะครับผมเป็นรีวิวรถแล้วก็อาจจะรีวิวหนังด้วยก็ได้นะครับผมอีกหน่อยไม่แน่นะฮะน้ำก็เปรี้ยวอีกแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่ามีคนสวนฮะดีกว่า ดีกว่าทางจากดอยแม่สลองลงมาป้อมนะฮะป้อมเขาเรียกป้อมอะไรสไตล์สไตล์สักอย่างผมก็เพิ่งไปส่งน้องสาวนะฮะที่อยู่โรงเรียนที่ดอยแม่สลองนะฮะเป็นครูนะฮะทางนี้จะหลอกตานิดหนึ่งฮะอันตรายครับเส้นนี้ผมมาครั้งแรกเลยนะครับจะว่าผมเมา โค้กก็ได้นะคะเนี่ยโค้กซีโร่อร่อยจริงๆโอ้โหนี่โค้กซีโร่ฮะไม่เห็นนะไม่ต้องเห็นแล้ว มีสติฮะแต่ว่าเปเป้ไดเบอร์วันนี้เดินทาง คน เดียว ครับ เลย ต้องทำความเร็วนิดหนึ่งนะ ครับ ผม วันนี้ จะ อ่า ลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ เหลือทีส60กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะจริงๆไม่ถึงร้อยนะครับผม 80เองนะฮะคนอกเสียเงียบมะเดี๋ยวเจอพี่คุณพี่ตำรวจนะฮะ อันนี้นี่ผมได้แรงบันดาลใจในการ รีวิวนะฮะ จากช่องพีสตาร์ทเลยนะครับ ของคุณคุณโบ๊ทนะฮะพี่โบ๊ทอาร์ซิกนะครับพี่โบ๊ทยามาฮ่าอาร์ซิกเลยนะครับ ผมติดตามเข้ามาตลอดเลยนะฮะ ไปกดสับสับตะไคร้ของช่องพี่เขาอะไรนะฮะ กับพีสตาร์ทนะฮะ เดี๋ยวผมจะแนบอ่าชาแนลพี่เขาไว้ข้างล่างเลยนะฮะ จริงเดินทางผมไม่ฟังเพลงแนวอะคูสติกเลยนะฮะอันนี้เป็นเพลงของน้องสาวนะฮะในแฟลตได ทุกทีผมก็จะฟังพวกฮิปฮอปนะฮะ ฮิปฮอปแรปโย